เริ่มเลยไหมท่านผู้ชมฮะเริ่มซื้อเลยก็ได้นะมากดล้างหน้ากระดาษไปแล้วตรงนี้นะซื้อคำว่าการซื้อฟีเจอร์ตรงนี้นะคือการซื้อฟิอร์ปินนะครับผมนะเจ็ดพันห้าร้อยนะมาดูดีว่าจะคุ้มค่าซื้อฟิอร์ปินไหมนดับแรกท่านผู้ชมฮะต้องได้ค่าซื้อฟิอร์ปินคืนก่อนนะเจ็ดพันห้าเนี่ยเหนือสิ่งอื่นใดเลยนะครับหลังจากนั้นก็คือจะเป็นกำไรล้วนๆนะ ถ้าได้เจ็ดหมื่นเอ้ยเจ็ดพันห้าก่อนนะว่าเราซื้อฟิอร์ปินที่เบ็ดหนึ่งร้อยนะถ้าซื้อปรับเบ็ดไปสองร้อยก็ได้บวกไปเท่านึงเท่าไหร่หมื่นห้านะครับอ่ะเก็บตัวคูณตัวคูณตัวนี้แหละทีเด็ดเลยท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดว่า เก็บไปเรื่อยๆ นะครับ แล้วไปบวกในรอบท้ายๆ ทีเดียว เห็นไหมท่านผู้ชมฮะคูณ12ไปกลางวันมาดอกนี้เจ็ดพันหกร้อยเรียบร้อยผมได้ค่าซื้อฟิลิปปินส์คืนเรียบร้อย โอ้โหคูณ20ไปด้วยตอนนี้นะครับ บวกไปตอนนี้นะหนึ่งหมื่นเก้าร้อยนะครับผมนะกำไรหน่อยๆในตอนนี้ประมาณประมาณสามพันอ่ะท่านผู้ชมนะครับ อากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ ผมในยีต้นเจ็ดฝาดมาแล้วครับผมยีต้อนรับนะเพื่อนๆทางด้านกลุ่มแอปแบนนะครับผมแล้วก็ทางช่องทาง YouTube ที่ให้ต้นชาแนลช่องนี้แหละนะครับอ่ะเดี๋ยวพูดถึง โค้ดลับอัปเดต X สักนิดหนึ่งท่านผู้ชมมาหลายๆ ท่านเนี่ยหาโค้ดลับไม่ครบนะครับผมผมจะบอกเลยว่าโค้ดลับเนี่ยมีจำนวน 4 ชุดท่านผู้ชมนะครับมีจำนวน 4 ชุดนะอย่าลืมนะมีแค่ 3 เอาไปแลกเพชรไม่ได้นะครับผมนะ แค่ 3 ชุดไปแลกเพชรไม่ได้นะสำหรับคนรับนะเพื่อนๆต้องเก็บให้ครบ 4 ชุด วิธีการง่าย ๆ ท่านผู้ชม ฮะเบสิกที่สุดเลยคือ นั่งดูเลยให้จบนะแป๊บ เดียวเจอแน่นอนนะโคตรลับ ถ้าเกิดว่าไป กด ข้ามเนี่ยโอกาสที่จะเจอนี่ค่อนข้างยากท่านผู้ชมมาเพราะว่า โคตรลับเนี่ยมันจะขึ้นแค่ไม่กี่วีเท่านั้นนะครับ ในคลิปอะนะ เพราะฉะนั้นเนี่ย ผมแนะนำได้คำเดียวเลยนั่งดูเพลินๆแป๊บเดียวนะเก็บคนรับได้แน่นอนนะครับอ่ะโอเค วันนี้อย่างที่บอกไปนะทิ้งท้ายในรอบที่แล้วท่านผู้ชมฮะวันนี้จะมาที่เกมแมวฮะหรือว่าเกมลักกี้ในโกนั่นเองนะครับเป็นเกมสล็อตที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเกมเป็นเกมแนะนำท่านผู้ชมอะทำไมถึงเป็นเกมแนะนำฮะอย่างที่บอกเนี่ยเห็นไหมยอดบวกล่าสุดของผม นะครับเบรดร้อยก็แตกไป 9,500 นะ สวยๆเลยดอกเนี่ยนะครับอ่ะวันนี้มีทุนอยู่ประมาณ1 0,000 นะ 1,700 โดยประมาณนะ เดี๋ยวผมกดถึงกดลังหน้ากระดานไปก่อนนะ สัก 2-3 หมุนนะ เดี๋ยวว่ากัน มาดูวันนี้เดี๋ยวเดินเกมเร็วแน่นอนท่านผู้ชมมาถ้าเกิดว่าไม่เข้าฟรีสปินนะครับ ผมจะซื้อให้ดู บอกก่อนเลยนะ อันนี้บอกก่อนเริ่มเริ่มเลยนะ ว่า ถ้าเกิดว่าไม่เข้าจริง ๆ ผมซื้อให้ดูแน่นอนนะครับ เพราะว่าบางทีเนี่ย มันเข้ายากนะครับฟิลิปปินส์เข้ายากจนแบบว่าบางทีท้อจนต้องได้ซื้อถึงจะจบอะนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันแตกรางวัลข้างนอกดีก็ไม่เป็นต้องซื้อหรอกนะนอกจากว่าอยากเห็นคอนเทนต์จริงๆว่าซื้อแล้วมันจะบวกเท่าไหร่ใช่ไหมเพื่อนๆหลายท่านเนี่ยนะยุให้ผมซื้อเหลือเกินเพราะว่าอยากเห็นมากเนี่ย ซื้อเบ็ดร้อยหรือว่าทุกวันนี้มันปรับขึ้นไปถึงเบ็ดสองร้อยได้นะครับ ก็คือซื้อไปอีกเท่าหนึ่งนะครับ ว่ามันจะแตกเท่าไหร่อ่ะวันนี้เดี๋ยวซื้อให้ดูนะครับ โอเค เริ่มเลยไหมท่านผู้ชมฮะเริ่มซื้อเลยก็ได้นะ มา กดล้างหน้ากระดานไปแล้ว ตรงนี้นะซื้อคำว่าการซื้อฟีเจอร์ตรงนี้นะคือการซื้อฟีสปินนะครับผมนะเจ็ดพันห้้ารอยนะมาดูดีว่าจะคุ้มค่าซื้อฟีสปินไหมอันดับแรกท่านผู้ชมฮะต้องได้ค่าซื้อฟีสปินคืนก่อนนะเจ็ดพันห้าเนี่ยเหนือสิ่งอื่นใดเลยนะครับ หลังจากนั้นก็คือจะเป็นกำไรล้วนๆนะถ้าได้เจ็ดหมื่นเอ้ยนห้าก่อนนะ ว่าเราซื้อฟิลิปปินที่เบ็ดหนึ่งร้อยนะ ถ้าซื้อปรับเบ็ดไปสองร้อยก็บวกไปอีกเท่าหนึ่งเท่าไหร่อ่ะหมื่นห้าอืมนะครับ อ่ะเก็บตัวคูณตัวคูณ ตัวนี้แหละทีเด็ดเลยท่านผู้ชมฮะ ถ้าเกิดว่าเก็บไปเรื่อยๆ นะครับ แล้วไปบวกในรอบท้ายๆทีเดียวเห็นไหมท่านผู้ชมฮะคูณ 12แต่กลางวันมาไอ้ดอกนี้ได้เจ็ดพันหกร้อยเรียบร้อยครับผมได้ค่าซื้อฟิลิปปินส์คืนเรียบร้อยโอ้โหคูณิบไปด้วยตอนเนี้ย นะครับ บวกไปตอนนี้นะ1,900นะครับผมนะกำไรหน่อๆเลยตอนนี้ประมาณประมาณ3,000อ่ะ ท่านผู้ชม นะครับ อืม อ้าว แป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมอาไปท่านผู้ชมฮะ แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง อ่ะมาแล้ว หน้าผมมันหายนะ อืม เอาสดๆ กันแบบนี้เลยท่านผู้ชม นี่ไงเราคูณยี่แปดด้วย วายมาเชื่อม อืม ได้น้อยหน่อยไปสองร้อยแปดสิบไปโอ้โหเข้าบ้านได้แถวแรกไปไหนวะเนี่ย ไม่เข้านะครับ คุ้มนะ คุ้มแล้วตอนเนี้ย กำไรนอนอเกือบหมื่นแล้วนะประมาณเก้าพันแล้วตอนนี้นะอืมคอมโบนี้สวยอะนะได้กำไรเน้นๆเลยประมาณ 9,000 นะหมุนสุดท้ายพอดี ได้ค่าซื้อฟิสปิน7,500 คืนนะ ที่เหลือกำไรล้วนๆฮะ เอาอย่างนี้ผมจะให้มันบวกมากกว่านี้อีกนะ ไปเลยฮะ เบ็ดสองร้อยมา ขอยัดกดมือนะท่านผู้ชม เทอร์โบไปขอบวกมาอีกสักเจ็ดแปดพันนะผมหยุดเลยนะ เออ มาโอ้ยได้น้อยจังวะ โอ้ย พระเจ้าช่วย อืมน่านผู้ชมเอ้ยเกลือนะค่อนข้างเกลือครับผมนะ บวกไม่ไม่เยอะ บวกไม่ใหญ่เลยจริง ๆ ขอดันเลยนะท่านผู้ชมฮะมาดูดิถ้าไม่บวกจริงผมหยุดฮะนะ แค่นั้นเลยเอาง่ายๆ แบบนี้แหละนะ ไม่บวกก็จะ หยุดที่ตรงนี้ แหละฮะมาสิหมุนตรงนี้รู้เรื่องนะปรับเบ็ร้อยฮะสูงสุดไปเลยฮะบอกอย่างที่บอกทุก ครั้งท่านผู้ชมฮะผมไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามนะครับ ให้ดูเพื่อความสนุกความบันเทิงก็พอนะจ๊ะโอ้ยขอตัวแพงบ้างเถอะ ไม่มีตัวแพงเลยท่านชมเอ้ยตกคูณมาเยอะก็เท่านั้นนะครับผมได้นิดเดียวเอง เอามาสองพัน สุดท้าย โอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดเข้าฟิสปปินนไม้สุดท้ายของการกดออโต้ มาดูครับผมขออนุญาตกดนะให้รู้เรื่องกันไปเลย บวกเท่าไหร่อะเอาให้รู้เรื่อง เอาเร็วๆเลยโอ้โห พันม่วงมา ดอกนี้ไปเยลืสองพันหกร้อยเอาเรื่องเพิ่งเตะครับผมท่านผู้ชม บวกมาอีกดอกมันจะเข้ามา อีกสี่พันสามร้อยยี่สิบเอาเรื่องแปดพันแล้วนะตัวเนี้ยเอาอืมไปครับแปดพันแล้วแปดพันแปดสิบแล้วมาขอยัดกด เร็วๆเลย ถ้าบวกมันบวกฮะ นะ ไม่ได้เกี่ยวหรอกว่ากดไม่กดจังหวะนี้ นะ ถ้าเกลือก็คือเกลือฮะ อย่างที่เห็นกันไป คูณ12เลยเลยท่านผู้ชมเอ้ยมาดิครับผมนะหกพันสองร้อยเอาเรื่องกระเบื้องเตกมาดิครับหมื่นมาแล้วครับผมท่านผู้ชม ภารกิจผมสำเร็จนะตอนนี้นะครับ ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงขอญาตกดเลยด่วนๆเลยท่านผู้ชมอืมมา คูณ 18 แล้วมันได้เยอะอย่างนี้แหละท่านผู้ชม มาสองหมื่นสุดท้ายก็ยังเข้าอยู่เอาดีอืมทะลุปลอดเลยครับผมตอนนี้ท่านผู้ชมฮะ คูณไป ดิ ครับ ผมห้าพันสองร้อยแปดสิบเอาเรื่องเบสสองร้อยครับผมท่านผู้ชม มันต้องถึงขนาด นี้ เออ พอ ครับผมนะคุ้มโอ้มันใช่ เบสสองร้อยสิผมเล่นเบสสี่ร้อยอ่ะ เออแล้วมันเข้าวิสปินในไม้สุดท้ายอ่ะของ การกดออโต้ฮะท่านผู้ชมฮะโอ้มาจนหน้าใจหายใจคว่ำนะผมว่ากะจะกดมือแล้วแบบว่า ให้มันบวกสักดอก ยักเจ็ดแปดพันแล้วผมหยุดนะโชว์เข้าข้างนะท่านผู้ชมนะรอบนี้ขอยัดถอนนะท่านผู้ชมนะขอถอนออกสักห้าหมื่นแล้วก็เดี๋ยวเหลือเต็มบัญชีไว้หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยเนี่ยนะครับเดี๋ยวลุยต่อกับเกมลัคกี้เนโกท่านผู้ชมฮะนะซื้อพิซซ่าปีนนี่เอาเรื่องเหมือนกันท่านผู้ชมฮะสักคู่เดียวฮะเดี๋ยวเจอกันฮะ